ยิบีสี่ออโต้ออซัมซุงนะครับ อาการไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวเช็คดูอะไรเสีย ก็เดี๋ยวรื้อดูครับถอดเนี่ยก่อน 네, 그런 필요 없는 이상한 물건이 있잖아요. Thank you. e หนึ่งศูนย์หนึ่งน่าจะเซ็นเซอร์นะครับ เดี๋ยวต่อฟ้าก่อน ดูที่เซ็นเซอร์นะครับ ตอนนี้มันต่ออยู่ อดเซ็นเซอร์มาวัดดูนะครับ อันนี้เสียงเหมือนน้ำแข็ง นี่นะครับขาจะเป็นตัวนี้